ในบทที่ 2 การสร้างภาพแอนิเมชัน3 มิติ เราจะมาศึกษากัน เกี่ยวกับการใช้กราฟ Editor การใช้ Keyset การใช้ Motion Curve F Curve Modifier เราจะมาเวิร์กช็อปการสร้างแอนิเมชันลูกบอล และฝึกปฏิบัติการสร้างลูกบอลเด้งดึงและมีการนำเสนอผลงานพร้อมอภิปราย